นาซังคอนิจิวะสวัสดีค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะ เราจะมาเรียนวิธีการบอกเหตุผลว่าทำไมเราถึงอยากจะมาสมัครงานครั้งนี้นะคะ ก็มาเริ่มดูกันที่คำศัพท์กันก่อนนะคะคำแรกนะคะคำว่าเหตุผล ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า d ย u เหตุผลนะคะ d ย u ถัดมานะคะคำว่าบอก ในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า oshiemasu oshiemasu แปลว่า บอก ค่ะ ส่วนเวลาที่เราต้องการบอกว่า เพราะอะไรนะคะ ก็จะเป็นจุดๆเหตุผลของเรานะคะ ตามด้วยคำว่าคาระแปลว่า เพราะค่ะ ถัดมานะคะคำว่า สมัครงาน ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า โอโบชิมัสโอโบชิมัสแปลว่า สมัครงานค่ะ ส่วนคำว่างานนะคะ ก็คือคำว่า ชิโกโตชิโกโตแปลว่า งาน ถัดมาคำว่า ดูแลช่วยเหลือนะคะ ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า ไคโกชิมัส ไคโกชิมัส แปลว่า ดูแลช่วยเหลือค่ะ ถัดมานะคะคำว่า งานบริการค่ะ ใช้คำว่า ซาบิสเกียว ซาบิสเกียว แปลว่างานบริการค่ะ ถัดมานะคะคำว่าผู้สูงอายุ จริงๆแล้วคำว่าผู้สูงอายุในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยจะค่อนข้างมีหลากหลายคำนะคะ ขอแนะนำคำที่ใช้แบบเป็นทางการก่อนนะคะ ภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่า โคเรชะโคเรชะแปลว่าผู้สูงอายุแบบที่ใช้ในทางการนะคะ ถัดมานะคะคำว่าผู้สูงอายุแบบที่ใช้กันทั่วๆไปนะคะ จะใช้คำว่าโทชิโยริโทชิโยริแปลว่าผู้สูงอายุนะคะ อันนี้ใช้ทั่วไปในชีวิตประจำวันได้เลย แล้วก็ถัดมานะคะคำว่าถนัดนะคะจะใช้คำว่าทุกขุยทุกขุยแปลว่า ถนัดค่ะ ต่อไปนะคะคำว่าสนใจนะคะในภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่า เคียวมิกะอาริมัสเคียวมิกะอาริมัสแปลว่าสนใจค่ะ สุดท้ายของคำศัพท์วันนี้นะคะคำว่าประสบการณ์นะคะ จะใช้คำว่า เคเคงเคเคงแปลว่าประสบการณ์ค่ะสำหรับการบอกเหตุผลนะคะว่าเรามาสัมภาษณ์งานนี้ทำไมนะคะ ผู้สัมภาษณ์เนี่ยอาจจะถามเราว่า โคโนชิโกโต โอ 応募した理由を教えてくださいโคโนชิโกโตะนะคะก็แปลว่า งานนี้นะคะ ส่วนโอโบก็คือการสมัครนะคะแล้วก็ริยูแปลว่าเหตุผลนะคะโอเชียเตกุดาไซก็คือการุณาบอกนะคะ รวมกันจะเป็นโคโนชิโกโตะโอโบสตาริยูโอโอเชียเตกุดาไซช่วยบอกเหตุผลที่สมัครงานนี้ด้วยค่ะ หรือ เขาอาจจะถามนะคะว่านาเซหรือคำว่าโดสเตะ ที่แปลว่าทำไมนะคะこの仕事を応募しましたかなぜหรือว่าどうしてこの仕事を応募しましたかทำไมถึงมาสมัครงานนี้นะคะ ซึ่งตัวอย่างนะคะวิธีการบอกเหตุผลในการสมัครงานสำหรับการดูแลผู้สูงอายุนะคะ อาจจะพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ตามนี้ค่ะ อย่างเช่นถ้าเราต้องการบอกว่า ฉันชอบช่วยเหลือดูแลผู้อื่นนะคะ ภาษาญี่ปุ่นก็อาจจะพูดได้ว่าโฮกาโนฮิโตะไคโกสึรุโคโตะสกิดะคาระเดสอีกครั้งนะคะโฮกาโนฮิโตะไคโกสึรุโคโตะสกิดะคาระเดส แปลว่าเพราะว่าฉันเนี่ย ชอบช่วยเหลือดูแลผู้อื่นค่ะ หรือว่าเราอยากจะบอกว่า เพราะว่าฉันสนใจการดูแลผู้สูงอายุนะคะ ก็อาจจะพูดได้ว่า高齢者を介護することに興味がありますからです高齢者を介護することに興味がありますからですเพราะว่าฉันสนใจการดูแลผู้สูงอายุ ค่ะ หรือว่าถ้าเราต้องการบอกว่าเพราะว่าฉันชอบงานบริการ ก็อาจจะพูดได้ว่าซาบิสเกียวกะสกิดาคาราเดสซาบิสเกียวกะสกิดาคาราเดส เพราะว่าฉันชอบงานบริการ ค่ะสุดท้ายนะคะ หรือว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการบอกว่า เพราะว่าฉันเนี่ยถนัดในการพูดคุยกับผู้สูงอายุ หรือว่าเก่งในการพูดคุยกับผู้สูงอายุนะคะ เราก็อาจจะบอกได้ว่า โคเรชาโตฮานาสึโคโตกะทุกุยคาราเดส 高齢者と話すことが得意からですแปลว่าเพราะว่าฉันเนี่ย ถนัดในการพูดคุยกับผู้สูงอายุค่ะ ค่ะ ทีนี้นะคะในการตอบคำถามเนี่ย เราก็จะไม่สามารถมานั่งพูด บอกเหตุผลที่รับประโยคที่รับประโยคได้นะคะ มันจะต้องมีการเชื่อมประโยคให้เป็นการพูดแบบยาวทีเดียวนะคะ เพราะฉะนั้นเราจะลองมาดูตัวอย่างกันว่าการเชื่อมทุกเหตุผลที่เราบอกมาเมื่อกี้นะคะ สามารถพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ยังไงบ้างค่ะค่ะก็เราอาจจะพูดได้ว่าวัตาชิวะสำหรับตรงนี้นะคะก็คือบอกว่าฉันเนี่ยในคำว่าวัตาชิวะตรงนี้เราจะใส่หรือว่าไม่ใส่ลงไปก็ได้นะคะ แล้วก็ต่อด้วยเหตุผลของเรานะคะก็คือโฮกาโนฮิโตะไคโกสุรุโคโตกะสกีเดสก็คือเราชอบช่วยเหลือคนอื่นทกุนิ เชื่อมประโยค นะคะ ว่าโดยเฉพาะี่เคียวมこกにอาริมัสโดยเฉพาะด้านการดูแลผู้สูงอายุเนี่ย เราสนใจเป็นพิเศษเลยโคเลชาโตฮานาซุโคโตโมะทุกุยเดสการพูดคุยกับผู้สูงอายุเนี่ย เราก็เก่งด้วยนะโซสเตซาบิสุเกียวกะสกีเดสกาละแล้วก็เราชอบอการให้บริการด้วย この仕事を応募しましたแล้วก็สุดท้ายเป็นการบอกว่าเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็เลยเป็นเหตุให้เรามาสมัครงานนี้นะคะมาดูทั้งประโยคแบบยาวๆอีกทีนึงนะคะ他の人を介護することが好きです特に高齢者を介護することに興味があります高齢者と話すことも得意です そしてサービス業が好きですからこの仕事を応募しましたก็จะพูやらาวๆได้